รงพยาบาลเวชธานี ปัญหาเรื่องโรคกระดูกสันหลัง เป็นปัญหาที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ เนื่องจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งวัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่อยากผ่าตัด เพราะว่ากลัวจะต้องพักฟื้นนาน เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเรื่องการผ่าตัด ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะ พักฟื้นเพียงหนึ่งคืนแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ ตอนนี้นะคะ เราก็อยู่กับนายแพทย์เอกพลลาบอำนวยผลศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลังค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอครับคุณหมอคะทุกวันนี้อย่างคนรอบข้างแค่มี work from home บ้างก็ต้องนั่งหน้าจอคอม เล่นมือถือบ้างอะไรเงี้ยทำให้แบบปวด คอปวดหลัง อันนี้มันสามารถที่จะลามไปเป็นการเป็นโรคกระดูกสันหลังได้ไหมคะอาการของโรคกระดูกสันหลังนะครับ ส่วนมากมันก็จะนำมาด้วยอาการปวดนำมาก่อน ปวดบ่าปวดคอปวดหลังเป็นจากกล้ามเนื้อหรือเป็นจากตัวกระดูกสันหลังเอง ถ้าเป็นจากกล้ามเนื้อการรักษาก็อาจจะเริ่มด้วยพักการใช้งานเปลี่ยนระบบยืดกล้ามเนื้อแต่ถ้าเป็นจากโรคกระดูกสันหลังเองก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงครับว่ามันเป็นโรคอะไรและการรักษา มันคืออะไร คงจะห้ามให้ไม่เล่นโทรศัพท์ ไม่ได้ในการแชท หรือการทำงานในแต่ละวันนะนะคะ ทีเนี้ยอยากรู้ว่าเราจะสามารถสังเกตอาการของตัวเองได้ยังไงบ้างคะ ว่าเราเริ่มเป็นโรคกระดูกสันหลังจะแบ่งเป็นตามช่วงอายุ โดยมากในวัยทำงานในคนอายุน้อยที่เราเจอคือโรค หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน กดทับเส้นประสาทปวดหลัง มีอาการปวดล้าวลงขาจะตามมาด้วยอาการชา ถ้าเป็นมากก็จะมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยส่วนในคนสูงอายุโรคที่เราพบบ่อยก็จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมร่วมกับมีโพงเส้นประสาทหลังตีบแคบ ซึ่งอาการมันก็จะนำมาด้วยปวดหลังเหมือนกัน จะมีอาการล้าวลงขาได้เหมือนกันเดินระยะไกลๆไม่ได้ ต้องหยุดพัก แล้ววิธีการรักษาล่ะคุณหมอทั้ง2กลุ่มโรคนี้การรักษาก็จะเริ่มจากการใช้ยา ร่วมกับการ กายภาพบำบัด คนไข้บางกลุ่มที่ไม่ดีขึ้น หรืออาการเป็นมากอาจจะจำเป็นต้องใช้การผ่าตัด แต่คนส่วนใหญ่จะกลัวการผ่าตัด แต่เห็นว่าสมัยนี้ ผ่าตัดพักฟื้นแค่ 1 วันเหรอคะเราก็มีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง โดยใช้เป็นกล้องเอนโดสโคปเข้าทางด้านหลังหรือด้านข้าง เราก็จะทำผ่านจอแผลผ่าตัดก็จะมีขนาดเล็ก ไม่เกิน 1เซนติเมตรการผ่าตัดชนิดนี้จะไม่ตัดผ่านกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้น ระยะเวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดก็จะใช้ระยะเวลาพักฟื้นค่อนข้างน้อย โดยมากก็อยู่โรงพยาบาลไม่เกิน1คืนวันรุ่งขึ้นก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ ปัจจุบันนี้ต้อง work from home กันเยอะคุณหมอมีวิธีการแนะนำไหมคะเพื่อที่การที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคกระดูกสันหลังโดย ทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ปรับอิริยาบถจากนั่งนานๆเปลี่ยนลุกขึ้นมายืน ลุกขึ้นมาเดิน ทุกๆ ครึ่งชั่วโมงเพื่อลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเวชธานี ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI